ค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักการจัดการคุณภาพเบื้องต้นกันมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองมาลองฟังมุมมองของผู้ประกอบการนะคะที่มีต่อการจัดการคุณภาพกันบ้างนะคะค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ได้อยู่กับคุณโปติเจ้านะคะผู้จัดการฝ่ายการผลิตของบริษัทฮองดาจำกัดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตให้คุณโปตินะคะช่วยให้ข้อมูลภาพรวม ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสักเล็กน้อยนะคะว่าบริษัทฮองดาเนี่ยค่ะประกอบธุรกิจประเภทไหนผลิตสินค้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับบริษัทฮองดาเป็นโรงงานเกษตรนะครับที่ผลิตลำไยมีการแปรรูปนะครับลำไยอบแห้งนะครับแล้วมีการส่งไปที่เมืองจีนเป็นหลักนะครับอ๋อค่ะครับ ส่งในประเทศได้ไหมคะหรือ่าในประเทศมีน้อยมาก อ๋อ มีน้อยมาก ก็ส่งออกเป็นหลักนะคะ บริษัทอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าคะอยู่ที่มีอยู่ที่ลำพูนนะครับมีโรงงานอยู่ที่มีที่หนึ่งอยู่ที่ลำพูน มีที่หนึ่งอยู่แถวจำทองและมีที่หนึ่งอยู่แถวปะสังอ๋อเป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่เนาะมีหลากหลายสาขา มีหลายแพลนนะคะ ค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาลองดู ว่ามุมมองที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการของผู้บริหารท่านนี้นะคะ มีมุมมองยังไงนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตถามว่า เพราะอะไรอองค์กรของท่านถึงให้ความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพค่ะครับสำหรับมุมมองของผู้ประกอบการเนาะว่าคุณภาพมันคืออะไร คุณภาพทางอองค์กรมองว่ามันเป็นมาตรฐานของสินค้านะครับถ้าคุณภาพสูงคุณภาพดีความหมายก็คือว่าไอ เขาเรียกมาตรฐานของสินค้ามีคงที่นะครับก็คือว่าสุดท้ายก็คือมองว่าคุณภาพก็คือสำหรับผู้ประกอบการก็คือเป็นเขาเรียกมาตรฐานนะครับค่ะครับแล้วสถานประกอบการได้นำการจัดการคุณภาพนะคะไปประยุกต์ใช้อย่างไงบ้างในองค์กรเนี่ยคะลองอาจจะยกตัวอย่างสักนิดนึงให้น้องๆได้ได้เห็นภาพครับ ก็ ตามเบื้องต้นนะครับเราทำงานเป็นเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพถามว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากเพราะฉะนั้นแต่คือว่าทางนี้ทางนั้นเราก็มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเอาสินค้าเข้ามานะครับสินค้าเข้ามาเนี่ยเราก็อย่างเช่นเขาไอเขาเรียกว่าลูกค้าเขาเอาลำไยมาส่งมาขายให้ทางทางโรงงาน เราก็มีการตรวจเช็คว่าคุณภาพคืออาจจะมีการคุณภาพของเรื่องเกี่ยวกับไซส์ นะครับขนาดของลำไยก่อนนะครับสองก็คือว่าเปลือกของมันเนี่ยของลำไยของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบนะครับว่าเปลือกหนาเปลือกบาง เพราะว่าการอบลำไยเนี่ยถ้าเปลือกบางเนี่ยอบแล้วนี่คือความเสี่ยงที่ว่ามันจะแตกมันก็จะเกิดขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตรวจเช็ค คุณภาพเบื้องต้นนะครับการที่เอาสินค้าเข้ามา หลังจากนั้นในกระบวนการในการอบลำไยเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการอบประมาณอยู่ที่48เท่าที่ครับ36 ชั่วโมงถึง 56 ชั่วโมงแล้วแต่ขนาดขนาดของตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเสร็จปุ๊บในกระบวนการในการอบเนี่ยเราก็ไอเครื่องเครื่องอบของเรามันสามารถมีการให้คนไปตรวจเช็คคุณภาพในในเวลในในเวลาที่กำลังอบอยู่ นะเพื่อที่จะรู้ว่าคุณภาพเนี่ยคือ1เตาอบของเรา มันความร้อนมันสูงเกินไปหรือเปล่า หรือว่าเขาเรียกว่าความดันของลมมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ เพื่อที่จะทำให้สอของเขาจะมีการตรวจเช็คสินค้าทุก ๆ ระยะประมาณ 6 ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามีการอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็เอาสินค้าออกจากเตาอบนะครับแล้วก็เครื่องบนสายพันธุ์เพื่อที่จะคัดเลือก เขาเรียกว่าเป็นการคัดเกรดของสินค้านะการคัดเกรดเสร็จแล้วนะครับ ก็คือก็มาดูมาคัดนำใหญ่อีกทีหนึ่งก่อนที่เขาจะไปเข้าสู่ในกระบวนการเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นะครับก็คือมีการตรวจเช็คว่าลำใหญ่ที่ที่ก่อนที่จะเข้ากล่องเนี่ยมีแตกไหมมีบี้ไหมนะครับหรือว่าสีมันไม่ค่อยหรือว่าสีมันเข้มไปหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเรามีสีของเปลือกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะมี 3 ตัวชี้วัด ที่ดูเรื่องของหลักๆครับแต่คือว่าก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ เราอาจจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการเป็นสุ่มตัวอย่างนะครับ ว่าว่าบางจุดเอาเม็ดมาอาจจะสักในหนึ่งในหนึ่งกิโลอาจจะเอามาสักสองหนึ่งสองเม็ดนะครับแล้วก็มาดูว่าเนื้อลำไยข้างในเนี่ยมันโอเคไหมนะครับคำว่าโอเคนี่คือลองชิมแล้วมันอร่อยหรือว่ามันสีมันต้องเป็นสีใสสีขาวหรือยังไงคะก็ มันจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราทราบได้ก็คือว่าสีของเนื้อครับ ถ้าสีของเนื้อมันดูอ่อนขาวแสดงว่ามันยังไม่แห้ง หรือมันลำไยมันพันมันแก่เกินไปนะครับ ปกติแล้วมันต้องออกเป็นสีทองแดงนะครับ สีแดงแดงทองทองนิดนึงครับครับโอเคค่ะคแล้วหลังจากที่สถานประกอบการนะคะได้นำเอาหลักการเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพไปใช้แล้วแล้ว เราได้เห็นถึงประโยชน์ตรงนี้ไหมคะว่า สถานประกอบการสุดท้ายแล้วเราได้อะไรกลับคืนมาครับหลักๆก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณภาพของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่อยู่ที่การตัดสินใจของผู้ประกอบการมาอยู่ที่ลูกค้านะครับลูกค้าก็คือว่าเขามีให้ตอบเขาจะมีการฟีดแบ็กนะครับมีการตอบสนองว่าสินค้าของเรามาตรฐานโอเคไหม แต่สมมติว่าส่งไปที่เมืองจีนสมมตินะครับประมาณ 3,000 ถึง่พันกล่องเขาจะมาฟีดแบ็กว่า โอเคกล่องของเราเนี่ยมันแต่ละกล่องเนี่ยมันมาตรฐานอยู่ใน เกณฑ์ที่รับที่ลูกค้าเขาพอใจไหมครับถ้าสมมติว่าลูกค้ามีความสมมติว่าสินค้าของเรามีปัญหา ทางบริษัทก็จะมีพนักงานที่อยู่ฝั่งที่ฝ่ายที่จีนด้วยนะครับก็จะไปเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่ปลายทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการบริการของเราไม่ใช่แค่เฉพาะต้นน้ำถึงถึงปลายปลาปลายน้ำด้วยนะคะโอเคค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็ได้มุมมองดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการคุณภาพนะคะ จากผู้บริหารคนเก่งของบริษัทฮองดาจำกัดนะคะ วันนี้ไงต้องขอกราบขอบคุณคุณโปติเจ้ามากเลยนะคะ ที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาแชร์มุมมองในวันนี้นะคะ ค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ วันนี้ขอบขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ และนี่ก็เป็นภาพรวมของการบริหารคุณภาพนะคะ หวังว่าองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดในคลิปนี้นะคะ จะทำให้ทุกท่านเข้าใจ แล้วก็ให้ความสำคัญต่อการบริหารคุณภาพนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ